วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวายแบนดิโตกันนั่นเองนะครับผม มา มา มาเราดูว่าวันนี้วายแบนดิโตเราจะไหลไหลวายหรือเปล่านะ ขอจำจำนะเพื่อน จัดไป ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยละกันนะครับผม จัดไป ขอจำแจมนะเพื่อนแบนดิโต เอาแบบไหลไหลรัวๆอะไรเงี้ยข้าฟงข้าฟรีหน่อยก็ดี ดูวายช่องสองเข้างี้ส่วนกับ แล้วดูวายไหลไปช่องสามต่อแจมยูแจมยูมาดี อยู่ว่าผมยังไงต่อดี ไหลต่อคิวไหมคิวช่องแรก โอ้โห คิวไม่เข้าเสียดายปะนิดเดียวนิดเดียวโอเค หมดไปแล้วสิบสปินล้างกราฟ นะดุยกันต่อเลยหมุนมือกันต่อเลย อย่าไปหยอกไม่ต้องรอช้าไม่ต้องรีรออะไรทั้งใดทั้งสิ้น หวายช่องสามมาต่อยังไงดีไหลไหมไหลหน่อยเด้อเพื่อนขอไหลไหลเอ้ยแมงไม่ไหลชิคเคเอ้ยจัดออโต้ไปสักสามสิบสปินแล้วกันเนาะเดี๋ยวยาวยาวอ้าวยาวไปดีครับ ยาวไปแม่งเข้าเฉยเลยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์แม่งมาเฉยอย่างนี้ก็สวยงามอารามดีครับจัดไป12สปินจุกๆนะมา นอกฟรีไม่ค่อยแตกไม่เป็นไรในฟรีจัดมา ขอแจมแจมเพื่อนโหวันนี้รู้สึกว่าเน็ตจะดีเลยนิดนึงนะขออภัยด้วยนะผม แต่ผมว่าเนี่ยมาดีอยู่ ผมว่ามาดีอยู่ ดีๆนะดี ๆ นะเพื่อนนะอย่าแกงกันเด้อเฮ้ยมึงกูสาดให้เขาฟีม์มยังไม่แตกเลยจริงหรอกูถามจริงกูถามจริง ได้เขาฟีมยังไม่แตกเลยหรอ เออเอาหน่อย ดีว่าเร็วเดี๋ยววายการันตีการแตงนะวายการันตีการแตงมางี้บอกเลยว่าสวยแจ่มแหลมบ้าแน่นอน ต้องอย่างนี้เดี๋ยววายไหลต่อ แล้วดูวายมาไหลต่อพอเป็นคิวลงมาอย่างนี้สวยงามอารามแท้ไปแล้วดูวายการันตีเข้าต่อแบบต่อเนื่องเลยผมจับมา รอบนี้จัดมาจำแจมไปครึ่งกราบไรดูวายช่องสามมาต่ออีก 3 ตัวเช็ดเคไหลต่อกันไปดีรออะไรเลยวายการันตีกันแตกก็มาแบบรัวๆนี่แหละที่กูต้องการวายการันตีกันแตกมาแบบรัวๆอย่างนี้ก็แหลมแจมบ้าไปเต็มกราบอีกดอกหนึ่งนะแล้วยังไงกันต่อ แล้ววายยังเข้าต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนวายยังเข้าอยู่แบบไม่หยุดไม่หย่อนโอ้โหแต่หมดกอกไปซะก่อนไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตซูเปอร์ไม่กลับไป269บาทถือว่าแหลมแจมบ้าเยอะผมตัวคูณไปคูณ7แล้วนะ เอาเรื่องเอาเรื่องถือว่ามาดี จัดมาบาเบนิโตสองสปินสุดท้ายละเออยังได้อยู่เลยว่าช่องสามมาอย่างนี้ว่ายังไงกันดีล่ะครับผมมาหรือเปล่า สวยยังไหลได้อยู่นะ ยังไหลได้อยู่ แจมมาผมยังไงต่อสเก็ตเตอร์สองตัวครับตัวเดียวเสียดายว่ะมาสองสปินสุดท้ายว่ายังไงดีหมดกอกแล้วหรือเปล่าขอนิดได้ไหม ปล่อยนิดนึงได้ไหมเออเนี่ยเต็มกราฟแล้วดูวายมาเต็มกราฟอย่างนี้ว่ายังไงกันนะครับ ผมจัดไปดีวายเต็มกราฟนี้ก็แตกไปเต็มกราฟอีกดอกหนึ่งไหลๆไปสวยงามรามแท้ผมยังไงต่อพอไหลๆสักดอกหนึ่งได้หรือเปล่าสวยนั่นแหละเจแล้ววายช่องสามมาต่ออย่างนี้มันก็น่าจะได้อีกไหมวายช่องสามมาอีกก็ได้อีกครับ รออะไรนะ เช็ดเคมาดีจัดจัดว่า มาดีจัดจัดในฟรีนะทำเป็นเล่นไปก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกก้อนหนึ่งแล้วจังหวะนี้ซุปเปอร์มากตไปอีก371บาทเช็ดโค เอาเรื่องจัดจัดให้ผมสปินสุดท้ายละ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 ขอขอจะขยับไปเบ็ดสิบแล้วกันเนาะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเบ็ดสิบยาวๆไปแล้วกัน ลุยกิดสปินลองดูว่าเบ็ดสิบจะแตกหรือเปล่านะครับโอ้ไม่แตกให้มันรู้ว่าดนดูมาถึงก็วายการันตีการแตกเลยสวยงามเครื่องกราฟไปยังไงต่อ ยังไงต่อดี ไหลหรือเปล่าไม่ไหลวะ อไหลๆน่อยเพื่อนเนี่ยวายมาอีกแล้วว่าช่องสามอย่างนี้นี่ได้นะเจเจไหลได้กับตัวนี้สวยอย่างไงต่อดีเคด้วยมาไหมเคด้วยผมมีเคด้วยข้างหลังเต็มเลยแต่ข้างหน้าไม่มีเลย ข้างหลังยังเยอะแต่ข้างหน้าไม่มีนั่นไงไม่มีแววเลยผมเบ็ดสิบรู้สึกว่าไม่ค่อยเบิร์เท่าไหร่นะเหลืห้าสปินนะสิบสปินนี้ ชืบชืบโอเคหมดไปอีกสิบสปิน อ่าเอาอีกสักสิบแล้วไอ้สามสิบไปเลยกันเออสามสิบไปเลยแล้วกัน มา ยาวไปยาวไปเพื่อนลองดูขอให้มันจบสักประมาณพันหนึ่งได้ไหมพันทวนอะไรอย่างนี้ ผมว่ากำลังดีนะถ้ามันจะลดนะ แต่ถ้าถ้าเพิ่มก็ดีเลย ถ้าเพิ่มก็สองพันบวก ได้ไหม ว่าถ้าลดก็สักพันหนึ่งก็ได้กำไรกำไรอยู่แต่รู้สึกว่าเริ่มเงียบอะรู้สึกว่าจะเริ่มเงียบเริ่มเหงาแล้วน่าจะหมดหมดดวงเลยเปล่าเนี่ยกูเนี่ยผมน่าจะหมดดวงเลยหรือเปล่าหรือยังไง เขียนไข่ตะใบอะไรยังไง งงไปหมดแล้ว น่าจะหมดแล้วละมั้งนี่ ดูทรงละ ไป โอ้โหเลยเก้าเก้าเก้าว่ะแม่งไม่ถึงพันอีกเยียดเลยเออนี่ได้อยู่ไอ้สเก็ตเตอร์สองตัว สเก็ตเตอร์สองตัวมาไหมมาไหมอีกตัวนึงตัวนึง โอ้โห ยังได้อยู่หลายๆ ไปแล้วดูวามันเข้าแล้วดูวามันเข้าสามช่องโอ้โหแต่ไม่ ไม่ไหลเสียดายดอกเมื่อกี้เสียดายจริงเสียดายจริงโอ้ลงลงแล้วกู ทุนกูเริ่มลงอีกละเออ วายไม่ใช่ไอบาดีเอยังไงต่อ หลายๆไหมขอสักพันหนึ่งก็ได้มาพันทวน พันทวนได้เปล่าพันทวนได้เปล่า จัดให้หน่อยจีจีจัดให้หน่อยวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วหรือเปล่าวายช่องสองอ่ะสวยยังไงต่อหลายๆไม้เพื่อน ขอหลายๆหน่อย ไม่ลงไม่ไหลให้กูเลยเช็ดที่ว่า ้านานไปกว่านี้มันจะหมดหรือเปล่าวะเนี่ยเราควรจบก่อนไหมเพื่อนแต่ผมได้ดาบได้ได้แต่สักพันหนึ่งอะสวยนี่วายจะนัเต้นแต่งมานี่แหละจังหวะนี้แหละมีลุ้นมีลุ้นจังหวะนี้แหละมีลุ้นเต็มกราไปสวยครับผมแล้ววายช่องสองมาอย่างนี้ว่ายังไงอะวายช่องสองมากับคิวแบบเต็มกราเลยต้องไหลคิวแล้วหรือเปล่าโอ้โหคิวช่องแรกไม่ไม่เข้าเสียดายเนี่ยอะโอ้เสียดายจัดเลนดอกเมื่อกี้ คือได้อยู่แล้ววายช่องสองมาต่อนี้สวยงามยังไงกันต่อแล้วเจเจไหลต่อกับเอเออต้องงั้นดิวะ ต้องงั้นดิวะต้องงั้นดิวะพันยี่สิบทวนหรอพันยี่สิบทวนวะไปอีกสักสองสปินให้เหลือสองพันเดียวเนาะมาพันเดียวทวนนะพันเดียวทวนนะเออสต็อปสต็อปโอ้โหกดไม่ทัน ชิบหายแล้วเหมือนกันกดไม่ทัน โหเหลือเก้าร้อยยี่สิบโอเคไม่เป็นไรก็ยังได้กำไรอยู่นะกำไรก็ประมาณ